เบยดหนึ่งร้อยนะ เอาอย่างนี้ ท่านผู้ชม ฮะ เพื่อความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะไม่มีการล้างหน้ากระดานใด ๆทั้งสิ้นท่านผู้ชม ฮะ ผมจะซื้อฟรีให้ดูเลยไป เฮ้ย ห้าพันเองเหรอ ไปเลยดิครับ สองร้อยอ่ะ ซื้อหมื่นเลยไป มาดูครับผม ท่านผู้ชมมาโคตรลงทุนบอกเลยตาเนี่ยลงทุนจัดนะใหม่ตัวไหมไม่มีได้แค่สี่ตัวสิบหมุนฮะ นะ เดี๋ยวมาได้คืนแล้ว กำไรอยู่ในมือผมตอนนี้ฮะมีประมาณห้าพันฮะบวกมาอีกเดี๋ยวพันสี่ไปซื้อฟีมาคุ้มหูเหลืออีกหกหมุนบานๆเลยกำไรล้วนๆแล้วตอนเนี้ยกำไรล้วนๆแล้วอยู่ในมือตอนนี้คือหกพันเก้าร้อยนะนับเฉพาะกำไรนะท่านผู้ชมอะ กราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านด้วยนะครับผมเฮียต้นสเตตฝันมาแล้วจ้ะ นะ ติดตามเฮียต้นได้ที่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับผมในช่อง YouTube ช่องนี้แหละ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ เป็นหนึ่งคลิปที่มีช็อตดีช็อตเด็ดช็อตดังช็อตประทับใจช็อตทำกำไรหนักๆ นะครับผมเฮียต้นตัดลงช่องแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะ ส่วนเพื่อนในกลุ่มแอปแบนนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆ สนุกสนานเฮฮาเหลือเกินนะครับมีหลายเกมที่เพื่อนๆไปลุยกัน แล้วเออตอนนี้เขาลังแข่งทัวร์นาเมนต์กันท่านผู้ชมฮะนะใครได้โอ้ผมยอมใจอันดับหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมยอมใจมากอันดับหนึ่งนี่สุด อะไรควรจะสุดขนาดนั้นนะเล่นนี้แบบเทินแบบไม่รู้กี่ล้านนะเล่นยังไงผมถามก่อนนะได้รางวัลได้เพชรทุกอาทิตย์เลยอ่ะประกาศผลทุกรอบโอ้โห ไม่ค่อยเปลี่ยนมือเนี่ย ผมอยากจะแบบจริงๆ คืออยากจะหยิบมาสัมภาษณ์เลยนะเล่นยังไงเอามาแชร์บ้างนะ จนแบบโอ้โห สุดยอดนะยอมรับว่าเก่งมากจริง ๆนะครับ โอเคนะผ่านไปในกลุ่มแอปแบนนะขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามเนาะ พูดถึงเรื่องโคตรลับอัปเดต์สักนิดนึงนะผู้ชมนะผมใบให้ละกันนะโคตรลับมันจะมีอยู่ 4 ชุดฮะขึ้นในแต่ละนาที นะ ผมไม่บอกแล้วกันว่านาทีไหนแต่จะใบให้ว่า นะ เริ่มจากนาทีที่สองนาที 30 วิขึ้นไปนะ ผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองไปคือถ้าใจดีอ่ะดูนั่งไล่ดูคลิปผมเพลินๆไปนะ แล้วก็ค่อยจดนะมันจะมี 4 ชุด 4 ตัวเอามาประกอบกัน นะครับ คนรับอัปเดตเอ็กเอาไปทำอะไรได้แลกเพชรแรกของรางวัลได้ในกลุ่มแอปแบนนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะบางท่านบอกเฮ้ยทำไมเฮียไม่เห็นเลยเนี่ยก็คุณแบบดูข้ามๆมันจะเห็นได้ไง มันต้องแบบนั่งดูท่านผู้ชมอันนี้ผมบอกทีเลยนะ นั่งดูไปเพลินๆก็ได้นะตั้งใจตั้งใจดูมันจะขึ้นแบบแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะแน่นอน นะครับอ่ะมาวันนี้อย่างที่สัญญาไว้ท่านชมฮะผมบอกว่าผมจะซื้อฟิลิปปินส์ให้ดูในรอบนี้นะครับผมรอบก่อนไม่ได้ซื้อแต่ดันเบ็ดขึ้นมาถึง 200 แล้วก็ บิ๊กแจ็คพอตแตกจริงๆท่านชมฮะบิ๊กแจ็คพอตแตกจริงฮะที่ 56,000 ดอกนี้ประทับใจอยู่สุดนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะช็อตประทับใจเกิดขึ้นแล้วฮะช็อตกำไรเปี้ยงป้างอลังการสัมบารา้าสัมบาราเฮออกแล้วเรียบร้อยนะปอกไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะเอาอย่างนี้ท่านชมฮะเพื่อความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผมจะไม่มีการล้างหน้ากระดานใดๆทั้งสิ้นนะำย้มมา ผมจะซื้อฟรีให้ดูเลยไป เฮ้ย ห้าพันเองเหรอ ไปเลยดิครับ สองร้อยอ่ะ ซื้อหมื่นเลยไป มาดูครับผมท่านชมมาโคตรลงทุนบอกเลยตาเนี่ยลงทุนจัดนะ ใหม่ตัวไหมไม่มีได้แค่สี่ตัวสิบหมุนฮะ นะเดี๋ยวมาดูกัน ซื้อฟรีตั้งแต่รอบแรกท่านผู้ชมฮะซื้อฟรีรอบแรกนะซื้อ1 0,000นนะอันดับแรกคือ ก็ลุ้นให้มันได้ค่าซื้อฟรี ขึ้นก่อนมา คุ้มแล้วนะเริ่มมาแล้วมีสิทธิ์แล้วมีโอกาสแล้วนะพันสี่แล้วท่านผู้ชมมีแววดีนะ มีแววดีนะ เรียบร้อยแปลงรล้วมันวายแถวสองไม่มีตัวต่อยแถวสามโอ้น่าสีได้เคไม่งั้นนะถึงแถวสี่แถวห้าแน่นอนเออไปฮะอย่าเกลือเด้ออย่าเกลือเด้อ ขอละ ขอละอย่างน้อยเห็นหมื่นมาก่อน ไปฮะ เรียบร้อยมาทะยานสู่7,800 เรียบร้อยฮะทะลุเรียบร้อยฮะ ได้คืนแล้วกำไรอยู่ในมือผมตอนนี้ฮะ มีประมาณ5,000 ฮะบวกมาอีกพันสี่บาทซื้อรีมาคุ้มหูเหลืออีกหกหมุนบานๆเลยกำไรล้วนๆแล้วตอนนี้กำไรล้วนๆแล้วอยู่ในมือตอนนี้คือ 6,900 นะ นับเฉพาะกำไรนะท่านผู้ชมอะเพราะว่าหักที่ซื้อฟจสปินออกไปหมื่นหนึ่งนะ 6,900 นะ อยู่ในมือกำไรตอนนี้นะครับ ที่เหลือมากกว่านี้ถ้าเกิดเข้ามาก็คือยิ่งหนักกว่าเดิมอีกอะนะ เพราะว่าตัวคูณนะ เนี่ย ตัวคูณคูณ20 แล้วนะ รางวัลเหมือนจะออกไม่เยอะแต่มาโดนตัวคูณเข้าไปนี่อลังการนะบอกเลย มีอีกไหมแจกไหม เรียบร้อยเอาเกลือเรียบร้อยว่าแล้วไงนะแต่ก็ยังดีนะเก็บกำไรได้6,900ับท่านผู้ชมนะหักหมื่นหนึ่งออก ซื้ออีกไหมซื้ออีกไหมท่านผู้ชมซื้ออีกไหมลองดูไหมไหนๆก็ทำกำไรมาได้แล้วไม่เสียหายปะ ลองดูึ่กอีกหนึ่งครั้งแล้วกันท่านผู้ชมฮะซื้อฟรีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยสปินแบบลุ้นแตกนอกนะขอซื้อฟรีก่อนแล้วกันนะ ตามสัญญาที่เพื่อนๆขอกันมาฮะนะสิบหมุนตรงนี้ฮะซื้อฟรีสปินไปหนึ่งหมื่นอีกแล้วนะครับถามว่าตอนนี้มีกำไรอยู่ไหมก็มีอยู่ เอ่อยังไม่มีกำไรตอนนี้ก็คือขาดทุนอยู่ประมาณสามพันนะ เรียบร้อยฮะมาแล้วฮะห้าพันสองร้อยมาหนักๆดอกนี้ให้มันแตกหนักๆ โปะไปดีสี่พันแปดแหละเอาเรื่องก็เบื้องเตกโอ้โหตัวสัญลักษณ์วายเชื่อมนานๆ เห็นทีผมไม่เห็นนานแล้วว่าแบบเนี้ยนะจังหวะแจกจริงๆอ่ะ เรียบร้อยฮะได้กำไร เอ้ย ได้กำไรอยู่สองพันสามนะครับ ผมได้ค่าซื้อฟรีคืนละหมื่นต่อจากนี้ฮะ อีกดหมุนนะ คือกำไรล้วนๆท่านผู้ชมฮะขอรุ้นให้มันออกแค่นั้นเองท่านผู้ชมก็เกรงว่ามันจะเป็นเกลือซะส่วนมากนะท่านผู้ชมเออแต่ยังดีว่าอุ่นใจไปนิดนึงว่านะครับ ได้ค่าซื้อฟรีคืนละหมื่นหนึ่ง อามาหน้าแดงมาสวยสองพันฮะ เจไม่มีสองมูลสุดท้ายแจกไหมเนี่ย โอ้โห สุดท้ายท้ายสุดขอสักทีอามาเคมาสวยสองพันแปดร้อยเออ เจแปลงแล้วไวอู้แถวไกลไม่ถึงแน่เลยว่ะ เรียบร้อยว่าแล้วไง นะท่านผู้ชมอ่ะกำไรอีก 7,400 ฮะมาตรงนี้อ่ะพอแล้วนะท่านผู้ชมครับผมขอลุ้นแต่งเนาะขอสปินแบบปกติดูนะไม่ซื้อแล้วนะพอแล้วกลัวโดนว่ะท่านผู้ชม นะพอไปที่เบยดหนึ่งร้อยแล้วกันท่านผู้ชมนะเดี๋ยว ชิวๆไป สักแป๊บหนึ่งอ่าสิบหมุนก็พอ ขอยัดออโต้ ฮะ อยากเกลือนะ ขอก่อนอยากเกลือนะ ขอกำไรก่อนมาดอกนี้สวย ฮะหนึ่งพันแปดสิบฮะ เออ มาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบมาอีกมาเจมา โอ้ ให้ตาย สิ ถึงกับต้องดมอย่าดมนะผมอะ่ะ อืม ไปฮะสองพันเจ็ดอีกเจ็ดหมุนนะอุ้ยหน้าม่วงเสียดายว่ะ คุณเยอะนะหน้าม่วงอะ่ะ อืพอยอ้าวเดี๋ยวผมขอกดมือนะ ขอ ชักจะย่ามใจแล้วผมขอเบสสองร้อยก่อนเผื่อแตกห้าหมื่นหกหมื่นอีกนะ ลองดูนะ ท่านชมฮะ ผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ผมด้วยประการทั้งปวงให้เพื่อนดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเราก็พอนะครับ ให้คิดซะว่าเฮียต้นเนี่ยมาทำคอนเทนต์เล่นเกมสนุกสนุกให้ดูนะจ๊ะ มาแล้วฮะเกก้้ารอยหสิบโอ้โห ไม่มีตัวใหญ่เลยวะไม่มีตัวใหญ่ออกเลยวะขอไปตามเมื่อกี้ได้ไหมห้าหมื่นดอกเดียวโป้งมาเลยอะแบบนั้นนะจุกเลยขอจุกๆแบบนั้นได้ไหมผมว่ามันไม่กล้าแจกอีกวะท่านผู้ชม สเก็ตเตอร์ลงมาสามตัวไม่มีค่าอะไรเด้อต้องสี่ตัวขึ้นไปฮะ เห็นไหมสามตัวอีกแล้ว ไม่ได้ฮะสิบมาสวยเป็นสองร้อยเนี่ย เออ มาแปดร้อยสี่สิบมาโบมาอีกหนึ่งนี่พันแปดสิบอืโอ้ท่านผู้ชม เหมือนมันจะดูดดูดนิดนึงนะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมพอซื้อหลังจากซื้อฟิสปินแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยแจกเลยว่ะ นะครับขนาดเบ็ร200 แตกแค่นี้เองนะ ถือว่าแตกน้อยนะเอาจริงนะ แต่ยังดีว่านะทำกำไรจากการซื้อฟิสปินมา ก็ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณสองหมื่นเอกำไรประมาณสองหมื่นโดยประมาณผมพอแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันรอบเกมต่อไปผมขออนุญาตเปลี่ยนเกมนะท่านผู้ชมเป็นเกมอะไรนะ กดสับตะไคร้ไว้ติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะ